Satan na so arre Krum sup na phe ju ngai la nga Nye bra kong kong asak lai kra So arre phe ju la nga Tim ku de na de ni lai sai So shu kong sai arre eh บระชบายละไม่ใส่ขอชุดติมสองงานนายอมงกันติงทามือไอ้นี่ยังสนดันยาเรเนอาสอสนุมกระดาเรทาเลกระไดมงงา เรเพจูบรังสอดิงไง จะนีไหลจิมเพราะเพราะว่ารุ่งจะดูไรจิมตัวครองไผ่แลไรจริงมองไงจะรังประเทศลางานา say tên na so arre krum sup na phe chu ngai la nga nhẹ bra công công a sak lai ra so arre phe chu la nga tin ku de na de ni lai sai so chu công sai arre บระชายละมือไม่ใส่ต่อชุดติมสองงามน้ายอมงกันติงท่ามือไอ้นี่ยังสนดานยาเรเนี่ยอาสอสลุมกระดาเรทาไลกระไดมองงาเรเพจูบรังซอดิงไง ูเดนาแตันีไลจิ้มบอเพราะว่ารุ่มแต่ดูไรจิ้มตอกครองไผ่เลไรจิ้มมองไงชับรังประเทศลางานาตอกครองไผ่เลไรจิ้มมองไงชับรังประเทศลางานา